ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย รักชาติปล่อยไตรรงโบกสะบัดย่ังเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเดียวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยิน เสียงหัวใจกันและกัน นานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่าง ท่ามกลางโลกที่เปิดกว้างอะนะแล้วก็ท่ามกลางบ้านเมืองที่กำลังจะกันดานในเรื่องความรักความสามัคคีของเรา ผมก็คิดว่าเราน่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อ เพื่อเปิดกำแพงแห่งความรู้สึกของคนในชาติเรา ทีนี้ก็อยากจะหาอะไรที่มันง่ายๆ แล้วก็ละมุนละม่อมที่สุดในการสารสัมพันธ์ของของหัวใจของคนไทย มันมาลงตัวเอา ตรงนี้ก็เพราะว่าผมได้มีโอกาสไปยืนอยู่ท่ามกลางลูกหลานไทยที่โบกธงชาติในงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งผมก็ว่าอ๋ออันนี้เองที่ที่คือจุดศูนย์รวมที่คนไทยมีและเป็นเจ้าของร่วมกัน นั่นก็คือธงชาติจึงเป็นที่มาของการประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับธงชาติไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับ เริ่มต้นในสมัยชั้นหนึ่ง นะครับเราใช้เป็นวงจักรอยู่ในกลางอยู่กลางผืนผ้าแดงพอขึ้นสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็เป็นช้างเผือกนะครับช้างเผือกอยู่กลางวงจักร แล้วก็ใช้เรื่อยมาครับจนถึงรัชกาลที่ 4 โดยก็จะมีการนำวงจักรออกไปให้เหลือแต่เพียงแค่ช้างเผือก แล้วก็ใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับพศ 2459 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งก็คือเป็นช้างเผือกทรงข้างยืนแท่นแล้วก็ทรงแดงขาว5ริ้วนะครับหลังจากนั้นครับพอขึ้นปี 2460 เป็นปีที่สำคัญมาก เพราะเป็นปีที่มีการประกาศใช้ธงไตรรงเป็นธงชาติสยาม นั่นก็คือเปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางของธงแดงขาวห้าริ้ว ให้กลายเป็นสีน้ำเงินแก่ และนี่คือที่มาของธงไตรรงเราถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ เป็นสิ่งที่ประกาศเอกราชของแผ่นดินไทยนะครับ เพราะฉะนั้นธงชาติไทยถือเป็นสิ่งที่รวมใจของคนไทยทุกคนครับ ผมอยากเห็นเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยนะครับ มองธงชาติเนี่ยมองให้ทะลุครับ แล้วอย่ามองเห็นเพียงแค่เป็นผ้าผืนหนึ่งที่อยู่บนเสา อย่างเช่นเพลงของคุณหลงลงลายนะครับแต่อยากเห็นถึงสิ่งที่บรรพบุรุษไทยเนี่ยได้ทุ่มเทแล้วก็ปกปักรักษาแผ่นดิน รวมถึงการนำซึ่งความเจริญมากับมาให้กับแผ่นดินหรือว่าประเทศไทยนะครับช่วยกันครับขอให้เด็กและเยาวชนและคนไทยทุกคนนะครับ ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินนี้และร่วมกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับ